วินสุดยอดละวินดี้อ่ะ แก้แค้นแก้แค้นจอมบึงด้วยสุนไนท์ยมันสะสมมันสะสม we go again Time is up and I'm calling up my friends Ain't no wonder why, ain't no wonder I do. Here we go, here we go again Call me up and you wanna be my friend งานด้วยเครื่องที่ถึงจะตัดสัตว์ไม่ได้นะ Yeah. เป็นครับสองร้อยโลเจอกล่องสองร้อยโลไปเลียงตั้งแต่เช้าไลยร้อยโดนไหนออกตัวแล้วพี่หอยถูกแะ่หงเช้าเขาเออพี่หมอครับคนแรกครับ ยก รอบเที่ยงคืนรอบเที่ยงคืนอ๋อจบแล้วไปเสียตังค์สมัครกับเขาด้วยนะ ไปไปหลังไปหลังบ้านให้สมัครด้วยแล้วก็ไม่ัไม่ปั่นด้วยทุกอย่างทำถูกกฎอ่าถูกกฎไงเพราะเพราปั่นผีไม่ชอบไง Now I wanna burn all the bridges between us. with the pieces พี่ต้นเอาใครอยากกินไม้ โค้ยังไงฮะโค้ยังเออไม่มีเลยอ่ะไม่ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้จะตัดต่อไปยังไงแล้วแล้วแล้วสิบปีสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้ว ครับ สุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้ว 来了。 แล้วครับสามร้อยนนไหน แก้แค้นจอมบึงสามร้อยได้สำเร็จตีสองสิบห้าหนั่อยมากครับพวกก็ไหนจุดหน้าครับวินดี้วินดี้ วินดี้สามารถเอาชนะนนในได้แล้ว